สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมให้เก้าอี้ของเรา ดูมีความสวยงามมากขึ้น เราจะใช้เทคนิคการใส่สีที่เราได้เรียนกันไปเมื่อบทก่อนหน้านี้นะครับ หลักการก็เหมือนเดิม ก็คือให้เราเลือก วัตถุที่ต้องการจะใส่สีลงสีลงไปก่อน เมื่อเลือกแล้วให้ไปยังหน้าต่าง materials คลิกเลือก พื้นผิวที่เป็น พื้นผิวหลักครับ ในกรณีนี้เราอาจจะใช้สีคล้ายๆกับสีของไม้ มีความเงาเล็กน้อยนะครับ เนื่องจากเก้าอี้ของเรามีทั้งส่วนของขาเก้าอี้ และส่วนของเบาะ เราก็ควรจะเปลี่ยนสีเบาะ ให้สวยงาม วิธีการก็คือเราต้องไปที่ Edit Mode ครับทำการเลือก บริเวณที่เราต้องการจะให้เกิดสี เลือกสีใหม่เข้าไป บวก เพิ่มสีใหม่ ผมจะลองทำเบาะลายตารางหมากรุกนะครับ ก็จะเป็นสีขาว แบบนี้ ถ้าทดสอบชิ้นแรกใช้ได้ดี เราก็เลือก วัตถุแล้วกดชิปค้างไว้ แล้วสามารถเลือกได้เลยครับ เลือกได้ครั้งละหลาย ๆ วัตถุ เป็นการประหยัดเวลา แล้วกด assign เราก็จะได้เบาะ สีสลับกันนะครับ เนื่องจากตารางหมากรุกต้องเป็นสีขาวและดำ ผมก็จะเลือกอีกครั้งหนึ่ง แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดำ เพิ่ม Material ใหม่ ตั้งค่าใหม่ สีดำครับ และใส่ลงไป เราก็จะได้เบาะนี่นะครับ อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมโดยการใส่สีเพิ่มนะครับอาทิเช่นสีด้านขอบแบบนี้ เราก็อาจทำเพิ่ม เพิ่มสีลงไปครับ ผมจะใช้สีแดง กลับไปที่ Object Mode ครับ ไปที่ Camera Mode ทดลองเรนเดอร์ดู เราก็จะได้เก้าอี้ที่ดูมีมิติมากขึ้นนะครับ จะเห็นได้ว่าจากการเรนเดอร์นี้ สียังไม่ค่อยสวยนักเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าไฟ แล้วก็ยังไม่ได้ใส่พื้นนะครับ เราอาจจะเพิ่มเติมพื้นลงไปเพื่อจะได้ ให้ตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราเด่นชัดขึ้นมา ให้เรากลับไปที่ท็อปวิวครับ เหมือนเดิมนะครับ กด G ขยับเก้าอี้ไปไว้อีกด้านหนึ่งก่อน กดชิปค้างไว้แล้วกด S ไปที่เคอซอร์ทูเซนเตอร์ สร้างระนาบพื้นผิวขึ้นมาโดยการกดชิปกดแล้วกด A สร้างเพลนครับ ก็คือพื้นนั่นเอง เมื่อสร้างสร้างเสร็จปุ๊บ ให้เรากด S เพื่อเป็นการขยาย พื้นให้เต็มจอนะครับ เมื่อขยายเสร็จแล้ว แน่นอนว่าเราต้องเลือกพื้นผิวนะครับให้สำหรับพื้น แล้วก็ไปที่ New ได้เลย พื้นผิวนี้นะครับ ผมจะลองให้มีสีโทนไม้นิดนึงนะครับ แล้วก็ จะให้มีความมันวาวมาก และอีกอย่างที่อยากจะทดลองก็คือจะลองให้พื้นผิวเนี่ยสามารถสะท้อนวัตถุที่อยู่ด้านบนได้ด้วยนะครับ คือทำให้พื้นผิวมีลักษณะของกระจก ให้เราคลิกที่ Mirror ตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าด้านบนจะมี Preview อยู่ ถ้าเราเลือก Reflectivity เยอะ ๆ จะเห็นว่าจะมีการสะท้อนมาก เลือกน้อยก็สะท้อนน้อย ให้เราเลือกตามความเหมาะสมครับ ผมจะให้พื้นผิวสะท้อนพอประมาณแบบนี้ ประมาณนี้นะครับ เมื่อเสร็จแล้ว เช็คที่คาเมรานะครับ อาจจะขยับพื้นผิวสักนิดนึง ให้พอดี ขยับโต๊ะครับ ขยับเก้าอี้ครับ เก้าอี้มีอยู่ตัวเดียวเหงาไป ผมก็จะใช้วิธีการดูพิเคทขึ้นมา ิ่มเก้าอี้นะครับ จะลองเพิ่มมาสัก 3 ตัว แบบนี้ ทดลองจัดวาง เพิ่มไฟนะครับ ตอนนี้เรามีไฟอยู่ดวงเดียวอาจจะมองไม่ชัด ถ้าอยากจะให้เห็นสภาพของวัตถุเวลาโดนแสงไฟก็สามารถเปลี่ยนที่ Viewport ด้านล่างได้ครับ เปลี่ยนไปที่ Materials เห็นว่าไฟน้อยไปนิดนึง ไฟก็สามารถกดชิป D ดูพิเคตได้นะครับดูพิเคตไฟขึ้นมา ทดสอบมุมกล้องครับ แล้วลองกด F12 เพื่อเรนเดอร์ จะเห็นว่าเราจะได้งานที่มีความสมจริงสมจังมากขึ้นครับ มีแสงและเงาและการสะท้อน วัตถุที่ได้ก็ดูเป็นวัตถุที่สมจริงมากขึ้นครับ